ำหรับประโยค Iya Pak saya sedang mendengarkan Anda แปลว่า ใช่ค่ะคุณดิฉันฟังคุณอยู่ ภาษาไทยอาจจะพูดใหม่ว่า ใช่ค่ะดิฉันรอคำถามคุณอยู่คำว่า sedang แปลว่ากำลังคำว่า mendengarkan แปลว่า ฟังสำหรับประโยค bisakah Anda memberikan saran kepada kita museum yang lain kita juga ingin mempunyai pemandu wisata yang bias berbicara bahasa Perancis แปลว่าคุณสามารถแนะนำที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งให้เราได้ไหมเราต้องการมัคคุเทศภาษาฝรั่งเศสคำว่า b i s a k a แปลว่าสามารถคำว่า memberikan แปลว่าให้คำว่า saran แปลว่าแนะนำคำว่า lain แปลว่า อื่นอื่นคำว่า juga แปลว่า ด้วยคำว่า ingin แปลว่าต้องการคำว่า mempunya แปลว่า มีคำว่า pemandu wisata แปลว่า มักคุเทศคนนำเที่ยวคำว่า bisa แปลว่า สามารถคำว่า berbicara แปลว่า พูดคำว่า บ a ซ a แปลว่า ภาษาคำว่ารั่งเศสแปลว่า ฝรั่งเศส